สำหรับในเซสชันสุดท้ายนะครับ เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้อัลกอริทึม intention mining นั่นเอง สำหรับอัลกอริทึม intention mining จะถือว่าเป็นอัลกอริทึมที่มีความสำคัญหนึ่งสำหรับธุรกิจเลยทีเดียว เนื่องจากอัลกอริทึมนี้จะมีความสามารถในการระบุข้อความ หรือในการสอหาบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะสนใจตัวสินค้า หรือบริการของเรานั่นเองนะครับ ลักษณะของการทำ intention mining นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับตัวของ sentiment analytics เพียงแต่ว่าเราจะใช้พจนานุกรม หรือเราจะสร้างตัวพจนานุกรมที่มีความแตกต่างกับ sentiment analytics ซึ่งใน sentiment analytics นั้น เราจะทำพจนานุกรมคำเชิงบวกและคำเชิงลบ ในขณะที่ intention mining นั้น เราจะทำพจนานุกรมที่เรียกว่า พจนานุกรมที่ระบุคำสนใจหรือ intention word นั่นเอง ผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับ สักสองสามคำให้ทุกท่านได้พอเห็นภาพคืออยากได้แนะนำหน่อย กำลังมองหานะครับคำเหล่านี้จะเป็นคำที่มีความสามารถในการระบุตัว intention หรือลักษณะของความสนใจของผู้บริโภคนะครับ ในตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นเราจะเห็นได้หลากหลายระหว่างโพสต์กับคอมเมนต์ถ้าจะให้เห็นภาพชัดที่สุดนะครับ เช่น มือถือแบรนด์หนึ่งกำลังออกตัวโมเดลใหม่หรือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ โพสต์ขึ้นไปอยู่บน Facebook มีคอมเมนต์ต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นของโพสต์นั้นนะครับเพื่อเข้ามาแสดงความคิดเห็น บางคอมเมนต์อาจจะพูดว่าก็โอเคนะ บางคอมเมนต์ก็อาจจะพูดว่าไม่สนใจเลยยี่ห้อนี้นะครับรวมไปถึงบางคอมเมนต์ ก็อาจจะแสดงออกเช่น อยากได้รุ่นนี้อ่ะสนใจรุ่นนี้จังเลยราคาเท่าไหร่นะครับ มีใครแนะนำได้บ้าง คอมเมนต์เหล่านี้จะมีความสามารถนะครับในการเทินตัวเองให้เป็นลูกค้าของธุรกิจได้ในที่สุด แต่ก่อนที่ลูกคนเหล่านั้นจะกลายเป็นลูกค้าของธุรกิจ ได้ในที่สุดนะครับ จะต้องมีกระบวนการที่สำคัญก็คือการทำ intention mining นั่นเองสำหรับการทำ intention mining ก็คือการเอาคำที่เป็น intention word เช่นอยากได้แนะนำกำลังมองหานะครับ เข้ามาใช้เป็นตัวตรวจสอบหรือตัวเช็คว่าคำเหล่านี้ได้เกิดขึ้นบนคอมเมนต์หรือข้อความหรือทวิตต่างๆ นะครับ บนสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่ ถ้าคำเหล่านี้ ถ้า intention word สามารถไปอยู่บได้บนข้อความของคอมเมนต์ต่างๆ หรือข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ นะครับ เหล่านี้เราจะให้ค่าสกอร์หรือค่า intention แต้มของ intention นะครับของข้อความเหล่านั้นเป็นลักษณะของบวก1บวก2บวก3หรือบวก4เช่นถ้า เราพบคอมเมนต์สักหนึ่งคอมเมนต์ว่า อยากได้รุ่นนี้จังเลย แนะนำให้หน่อยครับ เราคอมเมนต์เหล่านี้อาจจะได้ค่าคะแนนบวก 2 เนื่องจากมีคำว่า แนะนำหน่อยครับ อยากได้รุ่นนี้นะครับ อยากคำว่าอยากได้กับคำว่าแนะนำจะมีค่าแต้มนะครับ ในกระบวนการที่เราจะทำลักษณะของ intention mining นั่นเอง เพราะนั้นสุดท้ายปลายทางแล้ว intention mining กับ sentiment analytics นั้นมีความคล้ายคลึงกัน เพียงแต่มีการใช้พจนานุกรมที่มีความแตกต่างกันนะครับ แล้วก็มีพจนานุกรมที่ระบุหรือการบรรจุคำนะครับที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่สุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นธุรกิจต่างๆ สามารถเห็นถึงกระแสตอบรับ เชิงบวกเชิงลบ ธุรกิจต่างๆ สามารถเห็นถึงคนที่มีความสนใจนะครับ ในตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ผ่านอัลกอริทึมสำคัญ 2 ตัวนี้ก็คือ sentiment analytics และ intention mining นั่นเองนะครับ